พลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมพิมพ์ตรงนั้นนะครับนะนะทางด้านเฟสใช่ไหมฮะคุณคิดนะฮะ ตามตามตรงนั้นแหละครับ ค่อย ๆ ตามครับค่อยๆเรียนรู้กันมาแลกเปลี่ยนกันนะฮะมันต้องถือว่าพี่กับน้องนะครับ เราไม่เอาชนะกันครับ เพราะว่าฝั่งลุงก็ไม่มีคะแนนให้ ก็ไม่มีปัจจัยให้ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะ ไม่ได้เอาอะไรมาหลอกล่อ ที่จะให้เป็นรางวิรางวัลนั้นพวกนี้ก็ต้องสนใจฝ่ายรู้โดย โดยเฉพาะล่ะครับ เพราะว่าที่นี่ไม่มีได้ ไม่มีเสียประมาณนั้นนะครับ ลุงก็ไม่ได้ ท่านก็ไม่ได้เสีย ใช่ไหมฮะ เมื่อท่านไม่ได้เสีย ไอ้ท่านก็ได้ไปเสียทั้งนั้น ลุงก็ไม่ได้ งั้นลุงก็เสียแต่นี่ ใช่ไหมฮะอามู์เป็นฝ่ายเสียก็แล้วกัน เสียอะไรทีนี้ เสียพลังงานไงเล่าให้ฟังอีกเนี่ยถ้าบอกก็เสียก็เสียพลังงาน ดีไหมล่ะอ่ะ โอเค หมายถึงต้องได้อรหันจิตจึงบริสุทธิ์ นะ ยากมากครับ มันเป็นอย่างนี้ มันต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้คำว่าอารหันต์โอเคไหมครับ ไม่ใช่ได้อรหันต์นะจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้น จึงจะรู้ภาวะอรหันต์เป็นเช่นไรอย่างเงี้ยโอเคไหมครับ ใช่นะ ถ้าหากว่าถามมาอย่างเงี้ยเอาก็จะกลายเป็นเอ้ยลุงหงอก็พระอรหันต์เสียงแบบเนี้ยใช่ไหมได้ไหมใช่หรือเปล่า ฟังใหม่ครับคุณกิจนะฮะที่พระพุทธองค์ทั้งหมดหมายถึง ต้องได้อรหันต์จิตจึงบริสุทธิ์ ยากมากครับลุงเนี่ยส่วนลุงบอกว่า จิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้ สภาวะของพระอรหันต์เห็นไหมก็แปลว่าลุงไม่ใช่พระอรหันต์นะแต่ลุงไม่รู้พระอรหันต์กันแล้วกันอย่างเงี้ยรู้ลักษณะคุณสมบัติ ลักษณะก็ว่าไปอย่างเงี้ย โอเคไม่ใช่ ฉันคือพระอรหันโอ้ยไม่ใช่เลยนะครับนี่คนละเรื่องนะอย่างนี้อย่ามาคุยกับลุงไม่เอานะลุงหนาวไปเหมือนกันนะพี่นะลุงก็หนาวเหมือนกันนะองชัดเจนครับ เพราะเรื่องกายใจจิตมันเป็นของเราอะเป็นของ พระอรพระอรหันต์ที่ไหนแล้ว ใช่ไหมเออ พระอรหันต์คือพระอรหันต์นู่นน่ะ แล้วเอ่ยถึง พระนามนั่นก็ไว้เฉยๆหรอกเพราะมันมีมาจริงๆอ่ะใช่ไหมเราเอ่ยถึงพระนามนั่นจะเสียหายตรงไหนเหมือนกับเอ่ยถึงพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเสียหายตรงไหนอะไรเงี้ยเอ่ยถึงพระรอบมันกันจะเสียหายตรงไหนทีเนี้ย เอ่ยถึงพระพุทธเจ้า เดอะก็อดเสียหายตรงไหนไม่ได้เสียหายใช่ไหมครับช่วยชูบูชาเข้าไปเป็นอะไรไปแล้วใช่ไหมต้องคิดอย่างนั้นแล้ว พี่ นะ นะขอให้ทุกท่านคิดในกรอบนี้ มันจะทำให้เรา เยือกเย็นเป็นกลางมากยิ่งขึ้นครับนะนะนะแล้วมันจะรู้ เออ แต่ก่อนนี้เราเป็นคนชี้ถูกชี้ผิดนู่นนี่นั่นต่อไปนี้ไม่ใช่แล้ว เอ้ยเรากลายเป็นคนเข้าใจ เรื่องที่เขาว่าผิด เรื่องที่เขาว่าถูกได้โดยง่ายใช่ไหมนั้นต้องกลับมาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ เราเลยกลายเป็นคนเข้าใจที่เขาว่า อันนั้นถูก อันนี้ผิดอย่างเงี้ยเราเป็นเข้าใจเราเป็นเข้าใจนะนั้นหยุดอยู่ที่คนความเข้าใจ จิตก็เกิดความคิดก็เกิดสองตัวพร้อมกัน สภาวะวิ่งไป วิ่งกลับเร็วมาก จนรู้สึกเกิดพร้อมกัน ใช่ไหมลุง ก็รู้สึกเกิดพร้อมกัน อันนี้พอได้ที่ผมบอกทูอินวันก็ได้จริงๆมันเทรนวันกายใจจิตนะมันจะพร้อมกัน อธิบายความพร้อมกันก็ได้ ไม่มีปัญหา อธิบายเป็นอะไรก่อนหลังก็ได้นะครับ จิตอย่าลืมจิตคือภาษา ใจคือภาษาสำหรับลุงนะ ใจคือหัวใจเราเนี่ย หัวใจเรากายก็คือร่างกายของเราธาตุสี่ธาตุสี่ขันห้าเนี่ย คือร่างกายของเรา ใจคือความนึกความคิดของเรา ส่วนจิตล่ะ คืออะไร ง่าย ๆ เลยรู้มีคนที่พูดว่า จิตจะสถิตที่สมอง ก็แปลว่าสมองคือจิตเนี่ยสมองคือจิตได้ไหมมันยังไม่ได้ เพราะอะไร เพราะว่าถ้าขาไปเนี่ยขาไปเนี่ยฮะ จิต ใจสมองคืออะไรคือเครื่องบันทึก เช่น แล้วมองเห็นอะไรก็ตามเห็นควายกลางทุ่ง เขาเรียกว่าเข้าตา เข้าตา ควายมันเข้าตาเรา หรือเรามองไปเห็นควาย มันก็เหมือนกับควายเข้าตาเรานั่นนะครับ โอเคไหมเออเรามองเห็นควายกลางทุ่ง ควายมันเข้าตาเรา ทำนองเดียวกันแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นอย่างเงี้ย โอเค ควายเข้าตา เข้าตาก็สู่ใจ ใจเป็นตัวที่รับนะครับ ใจนะ ไม่ใช่สมองนะให้รู้ไว้ เข้าตาสู่ใจ สมองมันทึกแก๊กมันเร็วมากเลยครับอ๋อจึงได้รู้ว่าเป็นควาย เหมือนกับเราเรียนหนังสือกอไก่เหมือนกันเราเห็นตัวกอไก่ครูบอกว่ากอไก่เอาไก่ก็ไก่วะตาเห็น ตาเห็น ซ้ำแล้วซ้ำอีก กอไก่กอไก่กอไก่เนี่ยมันก็เข้าตา ก็ตามองเห็นนะก็คือเข้าตา ตรงนี้มันจะเท่ากับแอคชั่นจะเท่ากับเรีแอคชั่นนะ ยกเว้นคนในที่รับรู้ช้ามันก็รีเลยไปรีเลยก็เรียนช้าไป รับรู้ช้าไป คนที่เร็วคือเร็วทำนองเนี่ยมันก็รับแตกต่างกันแต่ละคน เอาเป็นว่าเข้าตาสู่ใจ สมองบันทึกแก๊กเนี่ยเขาเรียกว่าขาไป บันทึกหมด แต่ขากลับที่เนี่ยจิตจะสถิตที่สมอง ก็แปลว่า สมองต้องว่าง สมองจะว่างได้ใจต้องหยุด หยุดคิด ใจหยุดคิดเข้าสู่โครงสร้าง จิตเท่ากับกายหันด้วยใจ ใจต้องเป็นศูนย์ครับ จะหยุดคิดพอหยุดคิดปุ๊บจิตสถิตที่สมองทั้งหมดเลยครับ สมองนั่เป็นศูนย์รวมของ เป็นส่วนย่อของจักรวาลนนี้ด้วยครับ สมองเราเนี่ยครับสมองเราคือส่วนย่อของจักรวาลที่จักรวาลนนี้ที่มีดวงที่เป็นศูนย์กลางเนี่ยครับในภาษาลุงนะครับ ภาษาลุงกิ๊กก๊อกสมองคือส่วนย่อของจักรวาล ยังไม่พอ สมองเราเป็นส่วนย่อของตัวเราด้วย ยังไม่พอตัวเราเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้ด้วยเทียบขนาดตัวเรามีขนาดเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสนะเห็นไหมไปนู่นเห็นไหมครับ เอาภาษาวิทยาศาสตร์เข้ามาปูพื้นอีกทีต่างหากเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนั้นงั้น ลุงมันจะไปได้ตั้งหลายด้านนะครับนะมันไม่ใช่แค่ แค่ตรงนี้แค่ตัวหนังสือตรงนี้โอเคครับ ยินดีด้วยนะ ที่เชื่อมโยงกันครับค่อยๆพิจารณา จิตก็เกิดความคิดก็เกิด สองตัวนี้พร้อมกันอะไรมันเกิดก่อนเกิดหลังนี่ดีกว่า ร่างกายของเราหัวใจเป็นตัวเกิดก่อนครับใช่ไหมหัวใจ ปอดแล้วตามด้วยสมองเห็นไหมครับร่างกายเราเนี่ยครับนะหรือเกิดพร้อมกันเลยก็ได้หัวใจ ปอดสมอง เกิดโป๊ะครั้งเดียวทรีอินวันเลยนะครับ ถ้าเป็นภาษาก่อนหลัง คือหัวใจต้องเกิดก่อน เกิดขึ้นมาในวินาทีของการปฏิสนธิระหว่าง สเปิร์มฝ่ายพ่อและไข่ฝ่ายแม่มาจะเอกัน อยู่ในอาณาบริเวณหนึ่งอยากจะรู้ก็ไปถามแม่เองแล้วกันถามลุงลุงก็ตอบไม่ได้หรอกโอเคเนาะค่อยๆพิจารณาตามตรงนี้ทั้งหมดก็คือเรื่องตัวเราทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยครับจิตส่งถึงความคิดเกิดดับ โอ้ไม่ได้แล้วทั้งนั้นก็แปลว่าอ่านตำรามาเยอะก็แล้วกันเนาะ คุณคุณคิดนะฮะอ่านตำรามาเยอะ หรือก็ฟังผู้เกิดก่อนมาเยอะกันแล้วกัน ภาษาพวกนี้ภาษาภาษาเก่าทั้งนั้นนะพวกนี้นะ จิตส่งถึงความคิด เกิดดับ อยู่ระหว่างเกิดไป อยู่ระหว่างเกิด มัน มันก็ได้นะเกิดอยู่เราอยู่ตรงกลางระหว่างเกิดกับดับ ได้ครับได้ครับ เกิดคืออะไรเดี๋ยวนะ เกิดคืออดีต ดับคืออนาคตอย่างเงี้ยตรงกลางคือปัจจุบันอย่างเงี้ย ก็ได้คิดในโครงสร้างนี้ก็ได้ ใช่ไหมครับ ได้ได้ได้ ขียนในโครงสร้างนี้ก็ได้สบาย ถ้าเข้าใจมันจะได้ ไปค่อนข้างจะเยอะนะ คุณคิดนะครับ ขอให้เข้าใจตามนี้ด้วย ผมว่ามันก็โอเคนะั้งนี้เป็นต้นเนี่ยก็ดีตรงนี้แหละครับ เราอยู่หน้าเดียกันตรงนี้นะอ้าวละ